สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Office Excel เวอร์ชัน2013 ค่ะเราก็จะมาดูกันว่า Excel เวอร์ชัน2013 มีอะไรบ้างนะคะการสร้างไฟล์ใหม่ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตเหมือนกันค่ะ คล้ายๆกับ Word แล้วก็ PowerPoint นะคะเราสามารถเลือกในการสร้างไฟล์ใหม่ ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะคะ การวิเคราะห์ข้อมูลในทันทีนะคะ ส่วนใหญ่นะคะใน Excel ก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ แต่เวอร์ชันนี้ก็จะพัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้นทันทีนะคะ หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จนะคะ ส่วนการสร้างรายงานนะคะ Power View นะคะ ก็จะเป็นการสร้างรายงานในตัวฟิวเจอร์นี้นะคะ จะมีการสร้างรายงานได้สะดวกสบายนะคะสำหรับผู้ใช้งาน ฟังก์ชันใหม่ๆนะคะ หลายๆประเภทเลย ซึ่งเวอร์ชันที่แล้วอาจจะมีไม่เยอะ แต่เวอร์ชันนี้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการบันทึกและแชร์ไฟล์ เอกสารออนไลน์เช่นกันค่ะเราสามารถแชร์ไฟล์ผ่าน Windows Live หรือว่า Hotmail นะคะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะ โดยการแชร์ไฟล์เอกสารร่วมกันนะคะ การทำงานกับข้อคิดเห็นนะคะ อันนี้เราสามารถส่งงาน แล้วก็ให้ผู้ตรวจงานเป็นผู้คอมเมนต์ได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็อยู่ในฟีเจอร์ของคอมเมนต์นะคะ ส่วนในหนึ่ง workbook นะคะ เวอร์ชันที่แล้วอาจจะเปิดได้ 1 workbook นะคะ แต่ว่าเวอร์ชันนี้ได้พัฒนาไป เราสามารถเปิด workbook ซ้ำได้นะคะ คือหมายถึงว่าเปิด workbook 2 หน้าได้ ในการทำงาน 1 ครั้งนะคะ การสร้างแผนภูมินะคะ จากการแนะนำของโปรแกรมและเครื่องมือ ในการปรับแต่งแผนภูมินะคะให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปก็เป็นการปรับปรุงเส้นทางการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปเป็นคุณสมบัติของกราฟนะคะ ที่มีตัวกรองข้อมูลอัตโนมัติ อันนี้ก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มในส่วนของแถบเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะ